เป็นผักที่ตู้เย็นของแทบทุกบ้านจะขาดไม่ได้ นั่นเพราะว่าสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับ โดยเฉพาะผักบุ้งไฟแดงโอ้โหขึ้นชื่อมาก อร่อยจริง ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบทุกบ้านจะไปซื้อผักบุ้งที่ตลาดสด เสียส่วนใหญ่ ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยผักบุ้งเนี่ยสามารถที่จะหาได้ง่ายๆ ทั่วไป และที่สำคัญเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกผักบุ้งไว้กินเองได้ด้วย อย่างที่บ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านอมรทรัพย์ถนนอยู่วิทยาแฝงกระทุ่มรายเขตน้องจอกกรุงเทพมหานคร ในซอย 21 เนี่ยนะครับ เข้ามาก็จะเจอบ้านหลังหนึ่ง เขาปลูกผักบุ้งในกล่องโฟม ซึ่งก็สะดวกมากนะครับ สามารถที่จะยุกย้ายไปให้โดนแสงได้ง่ายๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะคับแคบแล้วก็ไม่มีดินปลูกนะครับ ก็ต้องใช้วิธีการนี้ ซึ่งก็ดูดีทีเดียวครับ กรองโฟมเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่ากำจัดยากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราไปซื้อสิ่งของโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ เขาก็จะเอาคุ่มมากับกล่องโฟมเราก็เอากล่องโฟมนั้นเนี่ย มาใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะครับ